เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนที่ 2 ในรายวิชานี้กันแล้วนะคะ ซึ่งเราจะไปฝึกปฏิบัติการในเรื่องของการสร้างกราฟ และปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆนะคะ เชื่อไหมคะว่าโปรแกรม Microsoft Excel เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ในหัวข้อนี้จะทำให้ท่านได้รู้จักกับกราฟประเภทต่างๆ ส่วนประกอบของกราฟ การใช้งานกราฟแต่ละประเภท ตลอดจนสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับองค์กรธุรกิจของท่านไงล่ะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกปฏิบัติการและเรียนรู้กันเลยนะคะ กราฟเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยกราฟมีประโยชน์ในหลายด้าน กราฟสามารถสรุปตัวเลขต่างๆ ที่อยู่ในลักษณะตาราง มาอยู่ในลักษณะที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ง่าย กราฟทำให้ผู้ใช้งาน มองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้เป็นอย่างดีค่ะ และกราฟช่วยให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงแนวโน้มของข้อมูลได้ด้วยค่ะ ตลอดจน กราฟสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ข้อมูล และบ่งบอกถึงข้อมูลในอนาคตได้ด้วยค่ะ องค์ประกอบของกราฟใน Excel มีหลายส่วนที่สำคัญ ที่ผู้เรียนควรจะต้องทำความรู้จักและเข้าใจ โดยในที่นี้จะขอนำเสนอองค์ประกอบของกราฟใน Excel ด้วยกันทั้งหมด 10 ส่วนค่ะ โดยจะเริ่มจากส่วนที่ 1 ค่ะ ที่เรียกว่าเป็นชาร์ตแอเรียตรงนี้หมายถึงพื้นที่แผนภูมิ หรือพื้นที่ทั้งหมดของกราฟ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงรูปตัวอย่างค่ะ 2. Plot Area พื้นที่การลงจุด หมายถึงพื้นที่ที่เป็นส่วนของกราฟ โดยถ้าเป็นกราฟ 3 มิติ ก็จะรวมถึงส่วนที่เป็นค่าของแกนต่างๆ เข้าไปด้วยค่ะ ส่วนถัดไปค่ะ ส่วนของชาร์ตไทเทลหรือชื่อของแผนภูมิ เป็นชื่อหัวข้อของกราฟที่เราต้องการจะนำเสนอค่ะ หัวข้อที่ 4 นะคะ ในส่วนองค์ประกอบของกราฟก็คือ Legend ตรงนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นคำอธิบายแผนภูมิค่ะคำอธิบายนี้จะใช้อธิบายสีของกราฟที่ใช้แทนชุดของข้อมูล หรือซีรีส์ของข้อมูลต่างๆ ในแต่ละตัวในกราฟไงล่ะคะลำดับถัดไปค่ะ เราจะเรียกว่าเป็น vertical axis นะคะ ในส่วนนี้หรือแกนตั้ง แกนตั้งก็คือแกน y หรือแกนที่ใช้แสดงค่าหรือชนิดของข้อมูลในแนวตั้งไงล่ะคะลำดับที่ 6 คือ horizontal axis หรือแกนนอน บางทีเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นแกน x หรือแกนที่ใช้แสดงค่าหรือชนิดของข้อมูลในแนวนอนค่ะ ซึ่งในที่นี้ค่าของข้อมูลในแนวนอนได้แก่ค่าของเดือน ซึ่งมีตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม มีจำนวนทั้งหมด 12 เดือนไงล่ะคะลำดับถัดไปค่ะ diff rf เป็นแกนลึกค่ะ หมายถึงแกน z หรือแกนที่แสดงชุดข้อมูลหรือซีรีส์ของข้อมูลในแนวลึก ซึ่งจะมีเฉพาะในกราฟ 3 มิติเท่านั้นนะคะลำดับถัดไปหมายเลข 8 คือ vertical rx title นะคะ อันนี้เป็นชื่อแกนตั้งค่ะ ว่าเราจะตั้งชื่อของข้อมูลในแกนตั้งว่าอย่างไรสำหรับกราฟ ในข้อมูลตัวอย่างนี้ เราตั้งชื่อของแกนตั้งว่าเป็น amount ก็คือจำนวนไงล่ะคะลำดับถัดไปคือ horizontal ax title นะคะ เป็นชื่อของข้อมูลในเป็นชื่อของข้อมูลในแกนนอนค่ะ ซึ่งชื่อของแกนนอนในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่าเป็น month ค่ะลำดับสุดท้ายหมายถึง data labels นะคะ ตรงนี้ก็คือป้ายชื่อของข้อมูลเป็นชื่อของกราฟที่พอดอยู่ณจุดนั้นๆ ว่ากราฟที่พอดอยู่ณจุดนั้นๆมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะ เป็นป้ายชื่อของข้อมูลที่ปรากฏในกราฟเป็นยังไงบ้างคะได้รู้จักส่วนประกอบของกราฟใน Excel กันเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเราใช้กราฟแท่งแบบแนวตั้งก็จะดูไม่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล จึงควรมาใช้รูปแบบของกราฟ แท่งแบบแนวนอนค่ะ ลำดับถัดไปนะคะ เป็นไอคอนที่เป็นลักษณะของกราฟเส้นนะคะ ตรงนี้จะหมายถึงการสร้างกราฟได้2ประเภทก็คือกราฟเส้นที่เป็นรายชาร์ตและกราฟพื้นที่ที่เป็นแอเรียชาร์ตนะคะ ในส่วนของกราฟเส้น เราไว้ใช้เพื่อสำหรับเปรียบเทียบ ดูแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะ ถ้าเป็นกราฟพื้นที่หรือ Area Chart เรามักจะใช้เปรียบเทียบเพื่อดูข้อมูลหรือดูแนวโน้มของข้อมูล เช่นเดียวกับกราฟเส้น แต่จะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากการแสดงผลจะแสดงผลเป็นพื้นที่ ซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่แมซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่มีแนวโน้มแบบเรียงลำดับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ค่ะลำดับถัดไปนะคะ เป็นไอคอนที่เป็นรูปแบบของกราฟวงกลม หรือพายชาร์ต ตัวนี้เราสามารถจะสร้างกราฟได้ 2 ประเภทด้วยกันนะคะ ก็คือลักษณะของกราฟวงกลม และกราฟที่เป็นกราฟโดนัทค่ะ โดยทั่วไปเรามักใช้กราฟวงกลม เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ และสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้อมูล 1 ชุดค่ะ เช่นเดียวกันค่ะกราฟโดนัทก็สามารถใช้เปรียบเทียบปริมาณ และสัดส่วนของข้อมูล เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกับกราฟวงกลมค่ะ แต่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้มากกว่า 1 ชุดไงล่ะคะลำดับถัดไปนะคะ เราจะเห็นไอคอนในรูปแบบที่เป็นตีตารางนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นกราฟใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะ เราจะเรียกกราฟตัวนี้ว่าเป็น T-map ค่ะ ใช้สำหรับเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูล ในมุมมองแบบลำดับชั้นนะคะ เช่นการแสดงว่าสินค้าชนิดใดขายดีที่สุดในร้านนะคะ จะทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้ในไอคอนนี้ยังมีกราฟอีกประเภทหนึ่ง คือกราฟที่เรียกว่า กราฟซันบัสค่ะ เป็นกราฟที่ใช้สำหรับ เปรียบเทียบข้อมูลหลายลำดับชั้น โดยลำดับชั้นแต่ละระดับจะแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบวงแหวนนะคะ เช่น การเปรียบเทียบยอดขายสินค้าประจำปี ก็จะมีการแสดงรายละเอียดทั้งแบบไตรมาสและแบบรายเดือนภายในกราฟเดียวกันเป็นต้นค่ะลำดับถัดไปนะคะ ถ้าเราเห็นไอคอนเป็น ลักษณะคล้ายๆกับกราฟแท่งสี น้ำเงินนะคะ จะประกอบด้วยกราฟในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กราฟฮิสโตแกรม กราฟพาเลโต กราฟบ็อกซ์และวิสเกอร์นะคะ ซึ่งกราฟฮิสโตแกรมจะใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ของความถี่ของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม เพื่อดูการกระจายของข้อมูลนะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วกราฟชนิดนี้ เราจะนิยมใช้เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์ที่เรากำหนดเอาไว้ค่ะ แต่ถ้าเป็นกราฟอันที่ 2 นะคะที่เป็นกราฟพาเลโตจะใช้สำหรับช่วยวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มข้อมูล ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกราฟแท่งผสมกับกราฟเส้นค่ะ ส่วนกราฟบล็อกและวิสเกอร์นะคะ ใช้สำหรับแสดงลักษณะการกระจาย การจัดกลุ่มของข้อมูล เช่น ค่ากลาง การกระจายข้อมูล หรือสัดส่วนของข้อมูลที่มากหรือน้อยกว่าค่ากลางค่ะ รวมทั้ง จะบอกด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ห่างจากกลุ่มมากน้อยแค่ไหน แสดงในส่วนที่เรียกว่าเป็นเอาไลเออร์ให้เราได้เห็นข้อมูลได้เห็นการกระจายของข้อมูลไงล่ะคะลำดับถัดไปนะคะ ถ้าเราเห็นไอคอนในลักษณะที่เป็นจุดๆ ของกราฟนะคะ อันนี้จะเป็นลักษณะของกราฟกระจาย ในลักษณะของกราฟ xy แล้วก็กราฟฟองหรือ bubble chart นะคะ ซึ่งในส่วนของกราฟ กระจายนะคะ หรือกราฟ xy นี้ จะใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆ ในชุดข้อมูลหลาย ๆ ชุด เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล การจับกลุ่มของชุดข้อมูล นิยมใช้กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลทางสถิติเป็นต้นค่ะ ลำดับถัดไปนะคะเป็นกราฟฟองค่ะ ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่าง ๆ ในชุดข้อมูลเหมือนกับกราฟ xy ค่ะ แต่กราฟฟองนะคะจะมีตัวแปรในการพอดกราฟอยู่ 3 ค่า โดยค่าที่ 3 จะใช้สำหรับกำหนดขนาดของฟองสบู่ค่ะ เช่นขนาดของส่วนแบ่งทางการตลาดค่ะ กราฟฟองได้รับความนิยมนำมาใช้ในปัจจุบันเยอะมากขึ้นนะคะ ไอคอนถัดไปถ้าเราเห็นในรูปแบบคล้ายๆกับน้ำตกนะคะ ตัวนี้จะใช้สำหรับสร้างกราฟ 3 ประเภทด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือกราฟบเตอร์ฟอร์กราฟกลวย แล้วก็กราฟหุ้นนะคะ ในส่วนของ กราฟเตอร์ฟอร์จะใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่มีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ เช่นการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนเป็นต้นค่ะ ถ้าเป็นกราฟกลวยนะคะ เราจะใช้สำหรับแสดงปริมาณของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ เช่น รายได้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายว่ามีอะไรบ้างค่ะ ส่วนกราฟหุ้นนะคะ เราก็ใช้ในการเปรียบเทียบ ดูความผันผวน และวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้นไงล่ะคะ ลำดับถัดไปนะคะ เรามักจะเจอตัวนี้บ่อยมากขึ้นนะคะ ในเรื่องของการสร้างกราฟ เพราะว่าเริ่มมีลักษณะของคอมโบชาร์ตหรือกราฟผสมขึ้นมานะคะ ซึ่งเป็นการสร้างกราฟหลายชนิด เอาไว้ในชาร์ตเดียวกัน โดยจะใช้แกนพอตร่วมกันหรือแยกกันก็ได้นะคะ กราฟแบบนี้เหมาะสำหรับในกรณีที่ต้องการสรุปข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมหลาย ๆ ด้านพร้อมกันนะคะ ซึ่งผู้สร้างกราฟจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพอสมควรค่ะ ส่วนกราฟที่เพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือกราฟแผนที่นะคะ เป็นกราฟที่ใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ โดยการแบ่งตามเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศจังหวัดสถานที่หรือรหัสไปรษณีย์ค่ะ โดยกราฟอันนี้จะแสดงข้อมูลในรูปแบบเป็นแผนที่ประเทศไทย หรือแผนที่โลกให้เราเห็นได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะได้มาทำความรู้จักแล้วก็ ฝึกปฏิบัติการใช้กับข้อมูลตรงนี้ มากยิ่งขึ้นนะคะ